แนะนำเทคนิคการตั้งค่า iPhone SE อย่างไรให้หน่าใช้งาน ผมขนเทคนิคต่างๆ มาให้ชม สำหรับมือใหม่ที่เพิ่งใช้งาน iPhone SE หรือว่ามือเก่าๆ ที่อาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันสามารถทำอย่างนี้ได้ด้วย ถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างตามมาชมกันได้เลยครับผม ใครที่ได้ iPhone SE มาเป็นเจ้าของแล้วนะครับ แล้วยังใช้งานไม่คล่อง ไม่รู้ว่าจะตั้งค่าอะไรยังไง แล้วก็ใช้งานกันอย่างไร ผมมี 15 เทคนิคนะครับ ในการที่จะปรับตั้งค่าของ iPhone ตรงนี้ ให้น่าใช้งานมากยิ่งขึ้น มาดูกันว่ามีจุดไหนบ้างที่เราควรจะดูนะครับ ข้อ1ครับ เปลี่ยนชื่อของ iPhone ก่อนนะฮะ ไปที่การตั้งค่าครับ จากนั้นให้เลือกไปที่เมนูทั่วไป แล้วก็ไปที่เมนูเกี่ยวกับ ในส่วนของชื่อนะครับ เราสามารถที่จะตั้งค่าเป็นชื่อของเราได้นะครับ อย่างเช่น com iPhone SE 2 แล้วผมก็กดดันหรือว่ากดเสร็จสิ้นนะครับเห็นไหมครับว่าชื่อนั้นก็จะเปลี่ยนไป ทำให้เวลาที่เราจะส่ง AirDrop อะไรต่างๆนะครับเวลาที่จะค้นหานั้น จะทำให้เห็นชื่อนี้ของเรา เป็นการระบุได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับข้อที่2ครับการเปิดใช้งาน iCloud ให้เข้าไปที่การตั้งค่าเมนูบนสุดนะครับถ้าใครยังไม่ล็อกอินนะครับแนะนำว่าให้ล็อกอินด้วย Apple ID ของเรา ถ้าใครยังไม่มี Apple ID นะครับแนะนำว่าให้สมัคร ซึ่งการสมัครนั้นสามารถสมัครได้ฟรี วิธีการสมัครผมแนบ ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ สมัคร Apple ID เรียบร้อยแล้วนะครับให้เข้าไปที่เมนู iCloud นะฮะ เลือกเปิดเมนูต่างๆนะครับ เมนูรูปภาพเข้ามาในนี้ แล้วเราเปิดเมนูรูปภาพ iCloud มันจะหมายความว่าทุกๆรูปภาพและวิดีโอที่เราถ่ายอยู่บน iPhone SE เครื่องนี้จะถูกอัปโหลดขึ้นไปเก็บไว้บน iCloud นะครับ ถ้าสมมติว่าเรามี iPhone อีกเครื่องหนึ่งและล็อกอินด้วย Apple ID เดียวกัน เราก็จะเห็นรูปเหล่านั้นนะครับมันก็เพิ่มความสะดวกนะครับในกรณีนี้แต่ว่า ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นครับถ้าพื้นที่ iCloud เราน้อยนะครับอยู่ที่5 g b ข้อมูลรูปภาพและวิดีโอต่างๆ อาจจะทำให้ พื้นที่ของ iCloud นั้นเต็ม แนะนำว่าถ้าใครไม่จำเป็นจะต้องใช้ปิดตัวนี้เอาไว้ก็ได้นะครับแนะนำเลยโดยเฉพาะรายชื่อครับต้องเปิดเอาไว้ พวกปฏิทินเตือนความจำแล้วก็โน้ตครับรายชื่อแล้วก็โน้ตนี่สำคัญมากครับแนะนำว่าให้เปิดเอาไว้ Safari ด้วยครับให้เปิดเอาไว้ พวกสุขภาพต่างๆ เปิดเอาไว้เลยครับในลักษณะนี้ แล้วก็อีกเมนูหนึ่งที่ชื่อว่าพวงกุญแจครับข้อดีของเมนูพวงกุญแจหรือว่า Keychain จะทำการเก็บ username แล้วก็รหัสผ่าน เวลาที่เราเข้าเว็บไซต์ต่างๆ เราจะได้ไม่ต้องจำรหัสผ่านนั้นเองนะครับ ับก็คือระบบของ iOS จะเก็บเอาไว้ให้นะครับไม่ว่าจะเป็นอีเมลของ Gmail Hotmail เข้าเว็บไซต์ Shopee Lazada อะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาจะถูกเก็บเอาไว้ในนี้ให้ได้ด้วยนะครับแนะนำว่า พวงกุญแจให้เปิดเอาไว้ iCloud Drive ก็ให้เปิดเอาไว้เช่นกันครับอ่ะจะเป็นในลักษณะนี้นะครับต่อไปการตั้งค่าที่ 3 คือการตั้งค่ารหัสผ่านหน้าจอ ให้เข้าไปที่เมนูการตั้งค่า จากนั้นให้เลื่อนไปที่ Touch ID และรหัสผ่าน จากนั้นให้เลือกเมนูที่ชื่อว่าเปิดการใช้รหัส ค่าปกติจะตั้งค่าไว้ 6 ตัวเลข แต่เราสามารถเลือกได้ว่าจะให้เป็นกี่ตัวเลข หรือว่าเป็นตัวอักษรก็ได้นะครับเลือกไปที่ตัวเลือกรหัสเราสามารถที่จะเลือกได้เห็นไหมว่าจะกำหนดแบบตัวอักษรตัวเลข หรือว่ากำหนดแบบไหน บางคนอยากจะได้รหัสผ่าน 4 ตัวก็เลือกที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตั้งค่าได้ แต่ผมจะตั้งไว้ที่รหัส 6 ตัวนะครับผมก็จะตั้งไปนะครับ1 2 3 4 5 6 แล้วก็ยืนยันแล้วก็ใส่รหัสผ่านอีกรอบนึง เพียงเท่านี้รหัสผ่านก็จะถูกตั้งขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับ เราสามารถที่จะเปลี่ยนรหัสภายหลังได้นะครับ เลือกไปที่เมนูเปลี่ยนรหัสผ่านจากนั้นใส่รหัสผ่านเดิมก่อนครับแล้วก็เราสามารถที่จะสร้างรหัสผ่านใหม่ได้นะครับตรงนี้ผมก็จะเปลี่ยนเป็น 0 0 0 0ยืนยันศ0 0 0 0 อีกรอบหนึ่งนะครับ และรหัสผ่านนั้นก็จะถูกเปลี่ยนไปนะครับข้อที่ 4 การตั้งค่า Touch ID ในหน้าเดียวกันครับให้เลือกไปที่เมนูเพิ่มลายนิ้วมือจากนั้นให้ทำการเพิ่มลายนิ้วมือของเราเข้าไปนะครับเราสามารถใช้นิ้วไหนก็ได้นะครับในการแปะให้แปะวางอย่างนี้นะครับ แปะลงไปเฉยๆนะไม่ต้องกดแปะไปเรื่อยๆครับเสร็จเรียบร้อยในขั้นตอนที่ 1 แต่ว่าเราจะต้องทำการย้ำอีกทีหนึ่งให้กดดำเนินการต่อ แล้วก็แปะอีกทีนึงครับแปะอีกทีนึงแปะอีกทีนึง นอกจากนี้ครับผมมีเทคนิคเพิ่มเติมเราสามารถแปะนิ้วอื่นเข้าไปได้ด้วยนะครับก็จะขึ้นสำเร็จใช่ไหมครับให้กดดำเนินการต่อ จากนั้นครับเราสามารถที่จะทำการปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือนะครับเมื่อกี้ผมเพิ่ม 2 นิ้วใช่ปะก็คือนิ้วแรกคือนิ้วชี้ เห็นไหมครับเข้ามาเครื่อง ต่อไปนิ้วที่ 2 คือนิ้วโป้งครับเห็นไหมครับว่าสามารถเข้ามาที่หน้าโฮมได้เหมือนกันนี่เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับสามารถเพิ่ม 2-3 นิ้วมือได้ ในการเพิ่มลายนิ้วมือครั้งเดียวเอาไปใช้งานกันได้เลย ต่อมาครับในเรื่องของการลดการเคลื่อนไหว ให้ไปที่เมนูการตั้งค่า จากนั้นไปที่การช่วยการเข้าถึงมาที่เมนูการเคลื่อนไหว ค่าปกติจะถูกปิดเอาไว้แบบนี้นะครับผมจะให้ดูความแตกต่าง ถ้าสมมติว่าเรายังปิดอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับเวลาที่เรากดปุ่มโฮม เราจะเห็นว่าเอฟเฟกแบบบู๊บวับปู๊บวับของแอปพลิเคชันอ่าเห็นไหมครับมันก็จะบู๊บวับในลักษณะประมาณนี้ แต่ถ้าสมมติว่าเราเปิดเมนูลดการเคลื่อนไหว เราลองกดปุ่มโฮมดูอีกทีนึง เห็นไหมครับว่าเอฟเฟกต์บิ๊กบัฟตรงนั้นมันจะหายไปนะครับ มันก็จะทำให้รู้สึกว่าเครื่องนั้นตอบสนองเร็วกว่านะครับ ยังไงถ้าใครชอบในลักษณะนี้ก็สามารถเปิดไว้ได้นะครับ โดยส่วนตัวแล้วผมจะเปิดเมนูนี้เอาไว้ ขั้นตอนที่ 6 การเปลี่ยนค่า wallpaper หรือว่าภาพพื้นหลัง ให้มาที่การตั้งค่าครับ จากนั้นไปที่ภาพพื้นหลัง ในเมนูภาพพื้นหลังเราสามารถที่จะเลือกภาพพื้นหลังใหม่ได้เลยนะครับทาง Apple มีเอาไว้ให้นะครับไม่ว่าจะเป็นฉากนิ่งภาพเคลื่อนไหวอันนี้คือทาง Apple เขามีไว้ให้ ในชุดหลังนะครับที่มาพร้อม iPhone SE จะมี 2 เวอร์ชันเห็นไหมครับที่เป็นโหมดธรรมดา กับโหมดมืด เราเลือกภาพพื้นหลังที่เราต้องการ และหลังจากนั้นเลือกไปที่การตั้งค่า แล้วก็มันจะมีให้เลือก 3 เมนูใช่ไหมครับว่า เมนูแรกจะตั้งค่าที่หน้าล็อกอย่างเดียว เมนูที่ 2 ตั้งหน้าโฮมอย่างเดียว รือว่าเมนูที่ 3 นั้น จะตั้งค่าทั้งคู่ ถ้าเราจะตั้งค่าทั้งคู่ เราก็เลือกตั้งค่าทั้งคู่นะครับ จากนั้นเราไปดูที่หน้าเมนูหลักครับเห็นไหมครับ จากนั้นเรากลับมาครับเห็นไหมครับที่หน้าหลักก็จะเป็นภาพแบบนี้ นอกจากนี้เราสามารถใช้รูปภาพที่เราถ่ายมา ในการสร้างวอลเปเปอร์พื้นหลังได้นะครับเข้ามาที่คลังรูปภาพและหลังจากนั้นเราก็เลือกรูปที่เราถ่ายมา แล้วก็เลือกที่มุมล่างซ้ายครับ จากนั้นเลื่อนลงมาจะเห็นคำว่าใช้เป็นภาพพื้นหลัง เราสามารถเลือกภาพที่เราถ่ายมาเมื่อกี้ครับ ตั้งค่าให้เป็น ภาพพื้นหลังได้ นอกจากนี้ครับเรายังสามารถดาวน์โหลดวอลเปเปอร์มาเพิ่มได้ด้วยนะครับ แอปพลิเคชันหนึ่งที่ผมแนะนำก็คือแอปพลิเคชัน Backdrop นะครับ B A C K D R O P S ในแอปพลิเคชันนี้เราสามารถที่จะเลือกดูวอลเปเปอร์ต่างๆนะครับ ได้ฟรี เราเข้าไปเลือกในตรงนี้แล้วเราสามารถที่จะดาวน์โหลดลงมา เก็บไว้ที่คลังรูปภาพ แล้วก็ตั้งค่าเป็นภาพพื้นหลังได้อ่ะอันนี้ก็คือเป็นของแถมให้นะครับ ต่อไปข้อที่ 7 เรามาดูการตั้งค่าศูนย์ควบคุมครับศูนย์ควบคุมคืออะไร ปกติศูนย์ควบคุมเราจะเรียกใช้งานได้โดย การปัดจากขอบจอด้านล่างขึ้นอย่างนี้นะครับ ค่าปกติเราจะเห็นหน้าตาของศูนย์ควบคุมบน iPhone SE ประมาณนี้ เราสามารถที่จะเพิ่มเมนูต่างๆ เข้ามาได้ ให้เข้ามาที่การตั้งค่า จากนั้นไปที่ศูนย์ควบคุม เลือกกำหนดตัวควบคุมเอง จากนั้นครับให้แตะเครื่องหมายบวกครับของตัวไหนก็ตามที่เราต้องการนะครับจากนั้นครับเราลองเรียกใช้งาน ศูนย์ควบคุมอีกทีนึง ปัดขึ้นมา เราจะเห็นว่าเมนูต่างๆ นั้นเพิ่มเติมขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูการบันทึกหน้าจอ การปรับโหมดพลังงานต่ำดาร์กโหมดตรงนี้ได้เลยนะครับอื่นๆ อีกมากมายสามารถทำได้ในลักษณะนี้นะครับ8ครับการเปิดใช้งาน Siri Siri ก็จะสะดวกในกรณีที่แบบเราสั่งเล่นเพลงหรือสั่งควบคุมอะไรต่างๆ ประมาณนั้น ให้เข้าไปที่การตั้งค่าครับจากนั้นไปที่ Siri และการค้นหาจากนั้นให้เลือกเปิด ฟังวัดดีสิรินะครับ ก็เปิดใช้งานสิริให้กดดำเนินการต่อครับ แล้วก็พูดวัดดีสิริ พูดว่าวัดดีสิริส่งข้อความ วัดดีสิริส่งข้อความ พูดว่าวัดดีสิริวันนี้อากาศเป็นอย่างไรบ้าง วัดดีสิริวันนี้อากาศเป็นอย่างไรบ้าง อยหลัง3นาทีวันดีสิริตั้งเวลานับถอยหลัง3นาที สุดท้ายพูดว่าหวัดดีสิริเปิดเพลงหวัดดีสิริเปิดเพลงหวัดดีสิริพร้อมแล้วหวัดดีสิริพร้อมใช้งานแล้วนะครับเราก็กดเสร็จสิ้น แล้วก็หลังจากนั้นครับให้เมนูที่2ครับให้เลือกกดปุ่มโฮมเพื่อคุยกับสิรินะครับ ให้ตั้งค่าเป็นสีเขียว ต่อไปถ้าเราจะเรียกใช้งานกับ Siri ให้เรากดปุ่มโฮมค้างเอาไว้นะครับ อากาศเป็นอย่างไรบ้างสภาพอากาศวันนี้ อันนี้คือตัวอย่างการเรียกใช้งาน Siri เราสามารถสอบถามข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม สามารถสั่งให้โทรออกได้ สั่งให้เล่นเพลงได้ ต่อมาครับการตั้งค่า eSIM การตั้งค่า eSIM เราจะต้องไปดำเนินการที่ศูนย์ ไม่ว่าจะเป็น True Move HA SD Tag เพื่อขอซิมเหล่านั้นมานะครับกรณีที่เราอยากจะใช้ eSIM ก็คือ เราไม่อยากจะใช้ซิมแผ่น เพราะว่าเครื่อง iPhone SE นั้นใช้ซิมได้ 2 ซิม 1 eSIM กับ 1 Nano SIM ปัจจุบันผมใส่เป็น Nano SIM นะของ AS อยู่ในเครื่องนี้อยู่ และผมยังไม่มี eSIM แต่ถ้าสมมุติว่าผมต้องการที่จะเอาเบอร์ของ True Move H เข้ามาใส่ในนี้นะครับผมไปที่ศูนย์ของ True และหลังจากนั้นครับเราก็เข้ามาเมนูนี้ครับคือจริงๆอ่ะเจ้าหน้าที่เขาจะทำให้แหละว่าจะทำการเพิ่ม eSIM เข้าไปยังไง แต่ตรงนี้ผมบอกเอาไว้ก่อนว่า ถ้าใครไม่รู้ว่า iPhone SE รุ่นที่ 2 นั้น สามารถใช้งานได้2 ซิม อันนี้ก็คือวิธีที่บอกเอาไว้นะครับ เข้ามาที่เซลลูล่าตรงนี้ แล้วก็เพิ่มแผนบริการเซลลูล่า และหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะมี QR code แล้วก็ทำการสแกน เราก็จะได้อีกหนึ่งเบอร์โทรครับเพิ่มเข้ามาในเครื่องตรงนี้นะครับการตั้งค่าต่อมาครับจะเป็นการตั้งค่าระบบการแจ้งเตือนนะครับให้เข้าไปที่เมนูการตั้งค่าจากนั้นไปที่การแจ้งเตือน การแจ้งเตือนนะครับมันจะมีแอปพลิเคชันต่างๆ ที่อยู่ในนี้ แนะนำว่าถ้าแอปพลิเคชันไหนไม่จำเป็นก็ให้ปิดเอาไว้สมมุติเข้าไปที่ Backdrop ใช่ไหมครับเราก็เลือก ปิดตรงนี้ได้เลยนะครับว่าเราไม่จะจะให้แอปพลิเคชันนั้น แจ้งเตือนมาให้เรา อย่างเช่น t i k t o กเนี่ยบางทีถ้าแบบแจ้งเตือนมากเกินไปเราสามารถปิดได้ อันนี้ก็จะช่วยประหยัดพลังงานให้กับ iPhone SE ของเราได้ด้วยนะครับต่อไปการตั้งค่าวางนิ้วเพื่อเปิดคืออะไรเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูปกติถ้าเครื่องล็อกเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับถ้าเราจะสแกนนิ้วเข้าไปเราแปะเข้าไว้ทีนึง เครื่องจะปลดล็อกแต่ว่ายังไม่กระโดดเข้าสู่หน้าโฮมใช่ไหมครับให้เรามาตั้งค่าแบบนี้นะครับก็คือให้มาที่การตั้งค่าครับจากนั้นไปที่เมนูการช่วยการเข้าถึง เลื่อนลงมาเมนูปุ่มโฮม แล้วก็เลื่อนลงมาล่างสุดครับ วางนิ้วเพื่อเปิดใช้ ให้เปิดเมนูนี้เอาไว้นะครับ คราวนี้เรามาลองดู เราจะเข้าตัวเครื่องเราทำการแปะปุ๊บ เห็นไหมครับ ว่ามันจะเด้งเข้าตัวเครื่องเลย เพิ่มความสะดวกมากๆครับในการที่เปิดเข้าไปใช้งานเครื่องนะครับ แนะนำการตั้งค่าต่อมาครับเป็นการตั้งค่าคีย์บอร์ด ให้เข้ามาที่เมนูการตั้งค่าเช่นเดิมครับ จากนั้นไปที่ส่วนของทั่วไป แป้นพิมพ์นะฮะ แป้นพิมพ์ปกติครับจะถูกตั้งค่าเอาไว้แบบนี้เลยนะครับ แนะนำว่าให้ตั้งค่าแบบนี้หลักๆผมจะปิด 3 อย่างนะครับก็คือการคาดเดาตัวพิมพ์ใหญ่อัตโนมัติ แล้วก็แก้ไขคำอัตโนมัติ ส่วนนี้มันก็จะช่วยเวลาที่เราพิมพ์ข้อความนะครับมันเับเราพิมพ์ข้อความอีกแบบหนึ่งแต่ว่าเขาก็จะแก้ให้เป็นอีกคำหนึ่งซึ่งมันมันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับแนะนำว่าให้ตั้งค่าตามที่แนะนำไว้แบบนี้นะครับต่อไปครับเป็นการตั้งค่าในชิปในชิปคืออะไรในชิปคือการเปิดโหมดเพื่อให้หน้าจอนั้นมีความเหลืองมีความนวลมากยิ่งขึ้น กรณีที่เราใช้งานตอนกลางคืน มันจะช่วยลดแสงฟ้าแล้วทำให้เราใช้งานสบายตามากขึ้นนะครับ ให้เข้าไปที่การตั้งค่าครับ จากนั้นไปที่จอภาพและความสว่าง จะมีเมนูที่ชื่อว่า Night Shift ตรงนี้นะครับ ค่าปกติจะถูกปิดเอาไว้ แนะนำว่าให้เปิดขึ้นมา แล้วก็เลือกให้เป็นกำหนดเวลาครับ ถ้าเปิดเป็นกำหนดเวลา ค่าปกติจะถูกตั้งค่าไว้ที่ตอน4ี่ทุ่มถึง7จ็ดโมง ผมแนะนำว่า1ทุ่มเป็นต้นไปนะครับ เพราะว่าในช่วงเวลา1ทุ่มนั้น แสงพระอาทิตย์ค่อนข้างที่จะมืดลงแล้วนะครับ ต่อมาครับแล้วเรามาดูว่าการเปิดใช้งาน Night Shift มันจะเป็นยังไง อันนี้คือหน้าจอปกติที่ไม่ได้เปิดใช้งาน Night Shift นะครับ แต่ถ้าเราลองเปิดเมนู Night Shift ขึ้นมาปุ๊บ จากสีแบบนี้นะครับขาวๆ ก็จะเปลี่ยนเป็นเหลืองเห็นไหมฮะ เราสามารถปรับตั้งค่าตรงนี้ได้ว่าจะให้อุ่นน้อยหรืออุ่นมาก ถ้าอุ่นมากสีหน้าจอก็จะเหลืองขึ้นเหลืองขึ้นนะครับ ถ้าเราเลือกมาด้านซ้ายครับก็จะอุ่นน้อยลงเนี่ยก็จะแบบว่าไม่ได้ส้มมากประมาณนั้น มันสะดวกเวลาที่แบบว่าเราอ่านหนังสือตอนกลางคืนอ่านเนื้อหาตอนกลางคืน มันจะไม่สว่างขาวๆแบบนี้ มันค่อนข้างจะปวดตานะครับถ้าเปิดเอาไว้ช่วงนี้บอกเลยว่ามันจะช่วยถนอมสายตาได้ค่อนข้างเยอะ เราจะไม่ปวดตานะครับการตั้งค่าต่อมาที่แนะนำก็คือการปรับเวลาให้ล็อกหน้าจออัตโนมัติ ให้เข้ามาที่การตั้งค่าครับจากนั้นเลือกไปที่หน้าจอและความสว่าง ที่เมนูล็อกอัตโนมัติ บางคนอาจจะตั้งไว้ที่ 1 นาทีหรือ 2 นาที แต่แนะนำว่าให้ตั้งเป็นที่ประมาณ 30 วินาทีนะครับ ภายใน 30 วินาที หน้าจอของ iPhone นั้นจะล็อกตัวเองลงไปนะครับ ทั้งนี้ที่ตั้งค่าอย่างนี้ก็เพราะว่าจะช่วยให้ประหยัดแบตเตอรี่ได้มากยิ่งขึ้นนะครับ แล้วก็เรื่องสุดท้ายการเปิดโหมดประหยัดพลังงานนะครับ ให้เข้าไปที่เมนูการตั้งค่าครับหลังจากนั้นเลือกไปที่แบตเตอรี่ จะมีโหมดพลังงานต่ำ ตรงนี้แนะนำว่าให้เปิดเอาไว้ในกรณีที่แบบว่าเราไม่ได้ใช้เครื่อง อย่างเช่น ตอนที่เราขับรถตอนที่เราอยู่ในห้องเรียน ตอนที่เรายังทำงานอยู่ โดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องใช้งานเครื่องนะตอนนั้น ตรงนี้จะช่วยประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ให้กับ iPhone 3-4 ชั่วโมงเลยนะครับแต่ทั้งนี้ครับถ้าเราใช้งานโหมดพลังงานต่ำ เราจะรู้สึกว่าเครื่องนั้นมันช้าลงมันอืดลง เพราะว่าระบบ iOS นั้นจะทำการ drop CPU ลงไป คือ จากเดิม CPU วิ่ง 100%แต่ตรงนี้อาจจะเหลือแค่ 50%นะครับ ดังนั้นถ้าเราอยากจะให้เครื่องกลับมาแรงเหมือนเดิม เราใช้โหมดปกตินะครับ นอกจากการเปิดผ่านตรงนั้นแล้วใช่ไหมครับ เราสามารถเปิดผ่านศูนย์ควบคุมได้นะครับที่เราตั้งค่ามาในขั้นตอนแรกปัดขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นเลือกโหมดที่เป็นรูปแบตเตอรี่ตรงนี้ครับปรับถ้าเป็นก้อนสีเหลืองๆจะหมายความว่า เราเปิดโหมดพลังงานต่ำ ถ้าปรับมาเป็น ก้อนแบตสีขาวๆหมายถึงเราใช้โหมดปกตินะครับ อ่าและนี่ครับ ก็คือวิธีการต่างๆ นะครับ ที่ผมแนะนำไปครับ เพื่อที่จะทำให้เราสามารถใช้งาน iPhone SE ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และต้องบอกว่ายังมีอีกหลากหลายวิธีนะครับ คือคลิปนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะยาวเลยแหละ แต่ก็ตั้งใจเพื่อที่จะทำออกมาให้สำหรับคนที่เพิ่งมาใช้ iPhone SE เป็นเครื่องแรก สำหรับคนที่อาจจะบอกว่าลืม หรือว่าเคยใช้ iPhone มาแล้ว แต่ไม่ได้ตั้งค่าอะไรต่าง ๆ ตามนี้เลยนะครับลองดูคลิปนี้แล้วทำตามดู จะทำให้ iPhone SE ของเรานั้นน่าใช้งานมากขึ้นนะครับเดี๋ยวยังไงถ้ามีทิปเทคนิคเพิ่มเติมอีกเดี๋ยวผมจะแนะนำแล้วก็นำเสนอให้ทราบกันอย่างต่อเนื่องนะครับกดติดตามที่ช่องเราเอาไว้ครับ iMode Official ตรงนี้รับรองว่าไม่พลาดข่าวสารแล้วก็เทคนิคของ iPhone อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ผมต้อมไอมดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Let's go!